อายโนฉันรักเธอนะ อยู่ด้วยกันตลอดไปได้หรือเปล่าขอบคุณนะยามาดะคุงอยู่กับฉัน ตลอดไปเถอะนะขอบคุณนะ ฉันรักเธอนะอายโนขอบคุณมากๆเลยนะอายโน นะที่รักฉัน ได้โปรดอย่าปล่อยฉันไปเลยนะ อายานะอายานะ ขอบคุณสำหรับของขวัญสุดพิเศษที่เธอมอบให้ ฉันจะไม่มีวันลืมเลยนะลงกับอากาศผ่านไปเลยเฮียเหนื่อย ใครกล้าเลยยาเสียงอะไรวะเนี่ย เสียงนี้คือเสียงจากผู้ใหญ่บ้าน นี่ฉันก็แอบรักรุ่นพี่มาหกพาร์ทแล้ว เมื่อไหร่ รุ่นพี่จะสนใจในตัวฉันสักที เลิกอ่านหนังโป๊ได้แล้วค่ะรุ่นพี่ค่ะ อได้ขึ้นเลยไลบรูจัง เธอเห็นผู้ชายที่ยืนกินอะไรตรงนั้นไหม เห็นสิเห็นสิเออเธอดูไว้นะเขาคือสามีในนาคตของฉันเพราะว่าขนาดเขากิน เขายังเอานมกินเลยอ่ะ แม่งเฉงฉันชอบผู้ชายแบบนี้อ่ะ นั่นมันเพอเจอร์จริงๆใช่แล้วค่ะลุงพี่ มันเพอเจอร์ ไม่เหมือนกับพวกเรา เธอก็เพอเจอร์เหมือนกันแต่เป็นเพอเจอร์อะไรของลุงพี่คะนี่ หนูต้องทำยังไงเพื่อให้รุ่นพี่สนใจหนูหนูไปเล่นของกับพ่อหมอแดงเข้ามานะอะไรของเธอน่ะ จะไม่อยากยุ่งกับคนประหลาดแบบนี้ ออกไปเลยนะเธอน่ากลัวจิบหายเลยไฮ้กูเปิดคลิปก่อนปากหยอกต่ำมึงเอ้ยคุณเคยประสบปัญหานี้หรือไม่ ข้อเท้าขัดแคลกและกางเกงขัดยอกช่างมันเถอะครับ คุณประสบปัญหานี้หรือไม่ใครคนที่คุณแอบชอบจะสนใจคุณสักที คุณมาถูกช่องแล้วล่ะครับผม วันนี้นะครับเราจะมาสอนเทคนิควิธีการทำให้คนแอบชอบมาชอบเราให้ได้ยังไงนั้นเราไปดูกันเลย ขั้นตอนที่หนึ่งนั่นก็คือ รอยยิ้มพิมพ์ใจ รอยยิ้ม คือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้คนเข้าหาเราได้ และทำให้รู้ว่าเราเฟรนรี่เสร็จฉันแน่ จังเดินไปด้วยความแน่วแน่เธอมั่นใจเลยว่า ครั้งนี้รุ่นพี่จะต้องชอบเธอได้ รุ่นพี่คะ หนูขอดูดอจินด้วยได้ไหมคะ อย่าไปยุ่งกับฉันนะอีหอยแมว อะไรของเธอน่ะจะมาบูรี่หัวฉันแบบนี้ไม่ได้นะเอารุ่นพี่คะเดี๋ยวจะบอกรุ่นพี่ว่ารุ่นพี่อ่านโดจินที่มันเฉ่งมากเลยค่ะอ่านด้วยได้ไหมคะ ไม่ได้หรอก ของเฉ่งเฉ่งต้องเก็บไว้ให้คนเฉ่งเฉ่งอย่างฉันเฮ้ย นี่ฉันจะอ่านโดจินเรื่องอะไรก็เรื่องของฉันสิ งสัยรอบนี้ก็คงจะไม่ได้ผล งั้นลองขั้นตอนต่อไปดีกว่า เขาบอกว่าดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ เพียงสบตาเท่านั้นเฮ้ยจะเป็นบ้าอะไรไงอะร้องฮีฮีอยู่นั่นแหละ เปล่านะคะคือว่าหนูแค่อยากจะสบตากับรุ่นพี่ อย่ามาสบตากับฉันนะอีนังเพิร์จ้ะหนูก็แค่อยากจะอ่านโดจินน่ะ ฉันไม่ให้เธออ่านหรอกไม่งั้นฉันจะหยิกหอยเธอพี่คะอย่าทำหนูเถอะนะคะ ตอนที่สองคงจะไม่ได้สินะยั้นไปขั้นตอนที่สามเลยดีกว่า นี่รุ่นพี่หรือหมาวัดวะเนี่ยกันเก็บชิบหาย เขาบอกว่าการแตะตัวจะทำให้คนเราสปาร์กันได้ รุ่นพี่คะ หนูก็แค่อยากแตะตัวกับพี่ อยากจะแตะ อยากจะทัช โอ๊ย ถ่ายรูปก่อนนะคะแป๊บหนึ่งค่ะ มุมนี้สวยมาก เดี๋ยวเอาไปลงไอจีค่ะ โอ๊ยโอ๊ย สวยมากอีหอยแมวโอ้ตรงนี้ก็สวยค่ะโอ้โหขนาดที่ตีและตินพี่สวยเลยค่ะเนี่ยโอ้ไม่ก็ค่ะรุ่นพี่ค่ะหนูอยากแตะหน่อยนิดนึง รุ่นพี่หนูอยากจะบอกว่ารุ่นพี่รีบมากอารมณ์เหมือนแบบอยู่คนละเฟรมไม่นะ อย่ามายุ่งกับฉันเลยนะหอยแมวอย่าสยองตุกคร้ที่เห็นหน้าเธอ โอ้ยเสียงเป็นแสนแขนไม่ได้จับนพี่ค่ะขั้นตอนที่สี่ถึงอาจจะไม่เห็นผลนักแต่ว่าจะทำให้รุ่นพี่ได้เห็นความดีในตัวเราและก็คือการชื่นชมค่ะนี่ยากิเต่าพิฆาตโอ้ย เปล่าเปล่าฉันจะบอกว่ารุ่นพี่เป็นคนดีมากเออเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเขาโซฮอตและดีมากและเฉียงสุดๆเลย ขั้นตอนต่อไปคือการหาจุดเชื่อมโยง ว่าชอบอะไรเหมือนกันหรือเปล่าฉันคิดว่าฉันจะชอบเหมือนรุ่นพี่แล้วค่ะ อากาศสดใสจังเลยกินเต่าใครวะเนี่ยเหม็นชิ ตอนที่6สักทีขั้นตอนนี้คือการเรียนแบบท่าทางค่ะ เราจะเรียนแบบท่าทางของ รุ่นพี่นะคะ มาเริ่มกันเลยค่ะเออเธอเป็นบ้าอะไรถ้าเธอเป็นบ้าอะไร ฉันไม่เคยดูละครเรื่องเพิงบุตรฉันก็ไม่เคยดูละครเรื่องเพิงบุตรเธอเป็นบ้าอะไรของเธอเนี่ยอย่ามายุ่งกับฉันไอีหอยแมว เธอนั่นแหละอีหอยแมว เธอเป็นบ้าอะไรเนี่ยคนสวยค่ะ นี่นี่นี่เธอรู้ไหม ว่ารุ่นพี่น่ะ ขี้แตกสิกางเกงด้วยนะแกจริงเหรอขี้แตกสิงเกงจริงๆเหรอก็จริงนะดิ ตอนนั้นน่ะบอกว่าปวดตดแต่ที่ไหนได้ ขี้ทะลุออกมาด้วยะแก ลมแรงที่แซงผ่านขี้นะแก โอ้โหคุณตนาเหม็นหน้าดูต้องเอาไปสายข่าวแล้ว แบบนี้ข่าวเด็กข่าวดังแน่นอนรุ่นพี่ดนบุรี เฮ้ย นี่ฉันบอกเธอกี่รอบแล้วเนี่ยเธอต้องเล่าความลับให้รุ่นพี่ฟังใช่ปะให้เขาพูดตัวเองเยอะๆ ฉันมีวิธีนะ รุ่นพี่คะ ลิ่นตดมหาปลัยนี้ไปเถอะค่ะ ปิ้ว โอ้โหรุ่นพี่คะ ไม่ได้ขี่มากี่วันแล้วนะคะเนี่ยป่าก็จะไม่ได้ขี่นะจะก็แค่ จะก็แค่วิ่งไปเฉยๆจะไม่เกี่ยวอะไรด้วยนะจะไม่ได้ขี่แต่เธอได้ยินไหมอะรุ่นพี่ตดเสียงดังมากอีหอยแมวตดจากที่นี่จานแตกถึงบ้านฉันลอยอะอุ้ยน่าสยดสยองมากไม่ทุกคนจะรู้หมดแล้ว ไม่ใช่ฉันนะทุกคนอ๋ออ๋อทำไมรุ่นพี่เดินช้าจัง โอ้โหรุ่นพี่ถ้าจะวิ่งขนาดนี้คานเราก็ได้นะคะ โอ้ลูกพี่คะ เออ เออวัตถุฟัก เอาเอาเอาเอาเข้าไป โอ้โหลูกพี่ถือติดข้าได้เหรอคะเนี่ย โอ้โห เออนี่ลูกพี่คะเล่าเรื่องบางอย่างให้หนูฟังก็ได้นะเมื่อกี้อ่ะฉันไม่ได้ตดนะ เธอก็รู้ใช่ไหมอ่ะฉันเข้าใจค่ะ เพื่อนพี่ไม่ตดฉันเข้าใจค่ะแล้วทุกคนก็เข้าใจว่าฉันเป็นคนตดหมดเลยอ่ะ หมดไปเลยอ่ะ ภาพพจน์ที่ดีของฉันน่ะน่าสงสารจเลยนะคะ แต่ฉันจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดนะคะเฮ้ยขอบคุณนะจูนเออรุ่นพี่คะเออเออเลิกวิ่งได้แล้วนะคะ คือรุ่นพี่จะวิ่งไปเอาเออโล่ทีมชาติเหรอคะรุ่นพี่คะวิธีที่เก้าแล้ว เราต้องเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีค่ะ ว้าว สวัสดีต้นไม้ สวัสดีห้องน้ำชาย สวัสดีโถฉี่ผู้ชาย อู้ฟินแบบอืสวัสดีอ่างล้างหน้าผู้ชาย อะไรเนี่ย มีอะไรอีกไหมโอ้ต้องมีรุ่นพี่ดยนั้นแน่เอ้าจโอ้โห้สวัสดีโถฉี่ผู้ชายโอ้ไม่ใช่สวัสดีโถส้วมผู้ชาย เฮ้ยเธอได้ยินหรือเปล่า ไอ้รุ่นพี่นั่นน่ะ แม่ง มีแต่คนบอกว่ามันเจ๋งแต่ที่จริงแล้วอะแม่งกาดเนี่ย เลยรู้ได้ไงว่าเขากากอะพี่ฉันบอกมาแม่งเป็นแต่เว้ยจริงเหรอ พวกเราไม่หลอกกูเห็น อะไรนะรุ่นพี่เป็นเต๋าโอ๊ะเป็นเต๋าอะไรวะเป็นเต๋าอย่างนั้นเหรอไม่จริงนะไม่เชื่อไม่ใช่ขั้นตอนที่สิบเขาบอกว่าอย่าตัดสินเขาค่ะ เพราะฉะนั้นฉันจะไม่ตัดสินรุ่นพี่ เพราะว่าเขาคือสามีในอนาคตของฉันยังไงล่ะ หัวเราแบบไม่มีเหตุผลหัวเราทำไมไม่รู้ เหมือนคนบ้าเลย